ฝันถึงวัน วันหนึ่ง วันซึ่งไม่เคยมีในโลกนี้ วันซึ่งใครๆ ความฝันณวันหนึ่ง ใช่เป็นเพียงภาพคำหนึ่งซึ่งไรสี และใช่เป็นเพียงบทสนทนาของกวี แต่เป็นวันที่มีตัวตน ันถึงวันนั้น วันพระจันทร์จำดวงบนห่วงหาววันที่เราอิ่มสุขกลางดวงดาวความปวดร้าวเป็นเช่นไร ถึงวันวันหนึ่งวัน ซึ่งมี ความฝันณวันหนึ่ง ใช่เป็นเพียงภาพคำหนึ่งซึ่งไรสี และใช่เป็นเพียงบทสนทนาของ นั้นวันพระจันทร์จำดวงบนห่วงหาว วันที่เราอิ่มสุขกลางดวงดาว ความปวดร้าวเป็นเช่นไรไม่เคยยนฉันจะขอเพียงฝัน วันนั้น ฉันต้องทำให้เป็นจริงในโลกนี้ แม้ต้องสู้ต่อไป อีกหลายร้อยล้านปี ขอเพียงมีเธอเคียงฉัน เท่านั้นเอง แม้ต้องสู้ต่อไป ลายรอยลาย